แคลเซดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซดแคลเซียมที่ได้จากสาหร่ายทะเลธรรมชาติรร้ออยเป์นต์แหล่งรวมแร่ธาตุที่หลากหลายของพืชทะเลธรรมชาติ ที่มีแค่ในเขตประเทศไอซ์แลนด์เท่านั้น ไอซ์แลนด์ ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบของทะเลในไอซ์แลนด์ ทำให้สาหร่ายทะเลที่เติบโตในบริเวณนี้ จึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่หลากหลายเมืองบิลดูดาลู ประเทศไอซ์แลนด์ กระบวนการเก็บเกี่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติวางแผนการเก็บเกี่ยวแบบยั่งยืนและตรวจสอบได้ เก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมให้สาหร่ายได้เจริญเติบโต ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง สาหร่ายทะเลสีแดงเป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุธรรมชาติที่มีองค์ประกอบถึง 72 ชนิดไม่ว่าจะเป็น แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ซิงค์ธาตุเหล็ก ประโยชน์ของแคลเซียมที่ได้จากสาหร่ายทะเลที่อยู่ในแคลแซด มีการเพิ่มมวลของกระดูก ลดภาวะกระดูกพรุน ลดการอักเสบของข้อต่อร่างกาย และร่างกายยังสามารถดูดซึมได้สูงสุดถึง 90%นอกจากสาหร่ายทะเลสีแดงแล้ว ส่วนประกอบสำคัญในแคลเซียมยังมี กระดูกอ่อนปลาฉลาม ช่วยรักษาโรคข้อเสื่อม และกำจัดเซลล์มะเร็ง ซึ่งเป็นเซลล์ที่ผิดปกติด้วยการยับยั้งการสร้างเส้นเลือดฝอย คอลลาเจน ป้องกันกระดูกเปราะและแตกหักง่าย ช่วยส่งเสริมการสร้างกระดูกอ่อนและน้ำในไขข้อกระดูกแครอทเอ็กซ์ตรักต่อต้านอนุมูลอิสระให้ริ้วรอยลดเลื่อนลง ควบคุมต่อมไขมัน บรรเทาการอักเสบใต้ผิวหนังจินเจอร์เอ็กซ์ตรักช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดระดับคอเลสเตอรอล บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะและไมเกร แร่ธาตุและแคลเซียมที่อยู่ในแคลแซดได้รับการวิจัยแล้วว่าสามารถเพิ่มมวลกระดูกได้จริง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก ช่วยเพิ่มมวลกระดูกได้ ช่วยให้เส้นประสาทและกล้ามเนื้อทำงานได้ปกติ ช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นแข็งแรง ราะและแตกหักง่ายช่วยส่งเสริมการสร้างกระดูกอ่อน แคลแซดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลแซดแหล่งรวมแร่ธาตุที่หลากหลายจากธรรมชาติ